การสร้างการขยับของตัวละคร ในการสร้างการขยับของตัวละครในโปรแกรม Blender นั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เครื่องมือเกี่ยวกับกระดูกและก็การจัดท่าทางต่างๆ หรือ Armature เพื่อให้ตัวละครสามารถขยับได้ตามที่เราต้องการ ซึ่งมีวิธีการดังนี้ครับ เปิดโปรแกรม เปิดไฟล์โดยใช้ตัวละครที่เราสร้างมาในบทเรียนก่อนหน้านี้ ให้เราเลือกตัวละคร คลิกขวา กดชิป S ลือก Cursor to Selected เพื่อทำการเลื่อน Cursor ไปยังจุดศูนย์กลางของตัวละครครับ ให้เราไปที่เมนู Add ด้านล่าง เลือก Armature แล้วก็ Single Bone พอเลือกเสร็จจะยังมองไม่เห็นอะไรนะครับ ให้เรากด Z เพื่อแสดงผลเป็น wireframe เราจะพบว่ามีกระดูกอยู่ตรงกลาง ปรากฏอยู่ตรงกลางตัวละคร เราสามารถสั่งโปรแกรมให้ทำการแสดงกระดูกได้ โดยที่เราไม่ต้องใช้รูปแบบ wireframe นะครับ โดยให้เราคลิกที่แถบ armature แล้วก็เลือกที่ช่อง X-ray คลิกนะครับ ทดสอบ เรากด Z อีกครั้งจะพบว่าเราจะมองเห็น ตัวของกระดูกที่อยู่ตรงกลางได้ครับ ตอนนี้กระดูกอยู่ตรงกลางชัดเจนนะครับ ต่อมาให้เรากดแท็บ เพื่อเข้าไปยัง Edit Mode เราก็จะสามารถขยับปลายกระดูกได้อย่างอิสระ ให้คลิกที่ปลายกระดูกนะครับ แล้วก็กด G สามารถขยับได้ แบบนี้ครับ หากต้องการจะเพิ่มข้อต่อกระดูกไปยังบริเวณที่ต้องการ ให้เรากด e ก็ขยับครับ เราจะสามารถเพิ่มข้อต่อกระดูกได้ การเพิ่มข้อต่อกระดูก มีจุดที่ เป็นเคล็ดอยู่นะครับ ก็คือจุดล่างสุด ควรจะอยู่บริเวณสะโพกครับ ให้เราลองหมุนดูรอบๆนะครับ และขยับ ให้กระดูกสามารถรองรับตัวชิ้นงานได้ ต่อมาครับ ให้เรามาดูที่หน้าต่างทูด้านซ้ายมือ ให้เราเลือกนะครับไปที่ Option ตัวนี้นะครับ ให้เราคลิกที่ X Axis Mirror เพื่อทำการเพิ่มกระดูกแบบเพิ่มทั้งสองด้านพร้อม ๆกัน ให้ทำการเพิ่มกระดูกแขนและขาตามต้องการ โดยคลิกที่จุดที่ต้องการจะเพิ่มกระดูก และกดชิปค้างไว้แล้วกด E ครับชิป E ดึงเลยครับจะพบว่าจะมีกระดูก เพิ่มขึ้นมาทั้งสองด้าน ให้เราเพิ่มกระดูกลงไปตามต้องการ กระดูกส่วนใหญ่จะเพิ่มในบริเวณข้อต่อนะครับ หากเราทำงานละเอียดสามารถเพิ่มกระดูกลงไปบนนิ้วได้เลย แบบนี้นะครับ ลองหมุนรอบๆดูว่ากระดูกของเราอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องหรือยัง ถ้าไม่ถูกต้องให้ขยับนะครับ วิธีการสังเกตคืออย่าให้กระดูกหลุดออกมาจากชิ้นส่วนครับ เมื่อได้กระดูกแล้วนะครับให้เราเปลี่ยนเป็น post mode ทดสอบขยับกระดูกดูครับ ว่ากระดูกขยับได้ไหม จะพบว่าตัวกระดูกจะติดกันนะครับ แบบนี้ครับ แบบนี้ ยกเว้นบริเวณสะโพกครับ จะหลุดออกมาแบบนี้ ซึ่งเราสามารถแก้ไขได้ครับ ให้เราย้อนกลับไปที่ Edit Mode แล้วก็เลือกกระดูก 3 ชิ้นตรงสะโพก โดยให้เลือกชิ้นบนเป็นชิ้นสุดท้าย กดชิปค้างไว้ครับเลือกและเลือกชิ้นบนสุดเป็นชิ้นสุดท้าย ให้เรากด Ctrl ค้างไว้แล้วกด P จะเป็นการเลือก make parent นะครับ ให้เลือกไปที่ keep offset เพื่อทำให้กระดูกส่วนนี้เป็นกระดูกหลักที่ติดกัน เมื่อทำเสร็จแล้วทดสอบกลับไปยัง post mode คลิกบริเวณกระดูกครับ สะโพกแล้วก็เลือกขยับดูจะพบว่ากระดูกจะติดกันไปทั้งหมดครับ เป็นอันเรียบร้อย ต่อมาจะเป็นการเชื่อมกระดูกกับตัวละครหรือวัตถุ โดยให้เราเลือกตัวละครก่อนครับ และกดชิป ถึงจะมาเลือกโบน จากนั้นกด Ctrl P ให้เลือก with automatic weight คลิกครับ เมื่อทำเสร็จแล้วเลือกที่กระดูกและทดสอบขยับดูจะพบว่าตัวละครจะติดกับกระดูกเรียบร้อยนะครับ นี่ผมจะลองใส่หัวดูนะครับ ใช้ได้ แขนขยับได้ไหมนะครับ ขยับได้นะครับ